สวัสดีค่ะ พี่เมย์เม ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF062 EP นี้จะเป็น EP 5หลังจากที่ EP 4นะคะ เรามีการเว้นแขนเสื้อ แล้วเราก็ถักเชื่อมต่อตรงหัวไหล่หนึ่งด้าน เราถักต่อกันมาเรื่อย ๆ นะคะ จนมาถึงตรงอันสุดท้าย เรามาดูวิธีปิดงานหัวไหล่ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวเราจะเว้นคอด้านหลังนะคะ ตรงนี้เป็นชุดสุดท้าย ชุดสุดท้าย เวลาเราจบงาน นะพี่จบงานตรงนี้ให้ดู ตรงนี้มันจะเป็นลายโป่งดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชนะคะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม ตรงช่องโซ่ที่เราขึ้นตรงนี้ค่ะที่เป็นโซ่แปดเนี่ย เราถักซิงเกิลลงไป ปิดงานนะ โซ่สามตรงนี้ ลงตรงกลางช่องค่ะ แทงลงไปถักซิงเกิลแล้วเราดูตรงนี้นะตรงนี้มันเป็นโซ่แปด ปิดงานเพื่อให้ตรงนี้เป็นลายต่อเนื่อง เราถักขึ้นไปโซ่สองค่ะ พอโซ่สองเสร็จแล้วนะคะ เอาหัวเข็มตรงนี้แทงช่องโซ่แล้วดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้ว เราจะถักวนไปทางด้านหลัง อันนี้เป็นหัวไหล่ อันนี้เป็นคอด้านหน้า ฝั่งทางนี้เป็นด้านหลังนะ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด ลายมันจะต่อเนื่องกันที่ลายช่องโซ่เหมือนกันเห็นไหมคะพลิกงานกลับ ถักวนไปทางซ้ายค่ะ ถักวนมาทางซ้าย คอด้านหลังนะคะ พี่จะเว้นแค่หนึ่งช่อง คอด้านหน้าตอนที่พี่ทำพี่เว้นทั้งหมดสามช่องนะคะ อันนี้เป็นคอหน้า คอหลัง เดี๋ยวเราจะเว้นหนึ่งช่อง ตอนนี้เราถักไปตามลายเราก่อน ถักวนมาทางซ้ายค่ะ ถักวนมาเรื่อยๆตามลายมัน มาถึงลายเหรียญก็ถักลายเหรียญนะคะ แล้วถักวนกลับ เดี๋ยวเราจะเว้นคอไว้หนึ่งช่อง หลังจากที่เราเชื่อมไหล่แล้วนะคะ ให้เราเอามาร์กเกอร์ใส่ไว้ ให้รู้ว่าตรงหัวไหล่มันคือแนวนี้ แล้วก็เราก็ถักชิ้นหลัง ถักลงไปค่ะ แถวที่สองมันจะถักวนขึ้นมา ถ้าต้องการให้คอด้านหน้ากับคอด้านหลังเท่ากัน คอด้านหน้าพี่เว้นสามช่องนะคะ หนึ่ง สองสาม ถ้าคอด้านหลังคุณต้องการให้เว้าเท่ากัน คุณก็เว้นสาม ถ้าต้องการให้ตื้นขึ้นมา เป็นสองช่องก็ได้ หรือถ้าจะให้สูงสุดเลยก็หนึ่งช่อง ของพี่เมย์จะเอาสองช่องนะคะ ตรงนี้เราสามารถปรับได้ตามความต้องการเราเลยนะคะ เพราะว่าท้ายสุดเราจะต้องถักเก็บคออีกแถวหนึ่ง เรามาดูช่องค่ะ ตรงนี้เป็นหัวไหล่นะ ถ้าเราจะเว้นสามช่อง คุณก็ถักกลับตรงนี้เลยเลย พี่จะเพิ่มอีกหนึ่ง โซ่สามนะคะ ซิงเกิลโซ่สาม เหมือนกับตอนที่เราแบ่งคอหน้าค่ะ จังหวะเดียวกัน โซ่สองดับเบิลโคเชถ้าคุณจะถักต่อให้คุณถักเป็นตัวนี้ แต่ถ้าคุณพอแล้วนะคะ ให้ตรงนี้เหลือแค่ดับเบิลโคเช ถ้าสองมันลึกไปก็ปรับเป็นหนึ่งนะ ถ้าพอแล้วให้ลดตรงนี้เหลือตัวเดียว แบบนี้นะ แล้วก็ถักโซ่แปดเลยค่ะ โซ่แปดแทนตัวขั้น โซ่สามแทนดับเบิลโคเชสามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดค่ะ สี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดโซ่สิบเอ็ดแล้วพลิกกลับ พอโซ่11พลิกกลับ คุณก็ถักตามลายเดิม ลายเดิมแถวแรกจะเป็นดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่แปดถักแบบนี้วนมา แล้วเราก็ถักตรงอพอสิ้นสุดแถวจบงานจบเหมือนกัน ถักตรงออกมาเหมือนกับตอนที่เราถักคอด้านหน้า พอได้ขนาดของชิ้นหลังเราก็จะมาถักเชื่อมกันกับไหล่อีกด้านหนึ่งค่ะ เราจะถักตรงคอหลังนะคะ คอหลังเนี่ยมันจะสูงกว่าคอด้านหน้า ถักวนมาเรื่อยๆ จนไปชนกับไหล่อีกด้านหนึ่ง EP ต่อไปนะคะ MF 0 6 2 EP 6ค่ะ พี่เมย์จะสาธิตวิธีการเชื่อมไหล่ แล้วเราจะต่ออีกด้านหนึ่งเข้ากับฝั่งทาง